าเรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญของใบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ ซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะ การศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นั้นได้พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะ เป็นผลที่ให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะคะจะต้องพัฒนา ศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ซึ่งสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้พัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นสิ่งหนึ่ง สามารถรับรองบุคคลได้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นั้นได้อย่างแท้จริงค่ะคำตอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลพร้อมกับมีทักษะวิชาชีพเฉพาะ ทางด้านไอทีคี่กับทฤษฎีความรู้ คือใบประกาศนียบัตร รับรองทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงค่ะ เพราะฉะนั้น ความสำคัญของใบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญมากสำหรับผู้เรียน เพราะใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่ามอสซอร์ติฟิเคตนะคะสามารถนำไปพัฒนาความรู้ทางด้านไอที ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นพื้นฐาน สำคัญในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับสูงอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตค่ะ เพราะสามารถเป็นใบเบิกทางในการทำงาน และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานให้กับตนเอง ซึ่งสามารถต่อยอดไปจนถึงการปรับตำแหน่งหน้าที่ และฐานเงินเดือนอีกด้วยค่ะ